ครับ สวัสดีครับ พบกับผม เมมรากับเกม คิดว่าเปิดบอสลิปแฟนอมนีครับ กับ พาร์ท ที่ 7 ของเวนตัส แล้ว นะฮะ มา ถึงครึ่งทาง แล้ว นะ น่าจะ เกลุย ดีกว่า นะ ครับ โลก ดิสนีย์หลังจาก ที่ ได้ตั๋วกัน มาตก ใจ หมด 白いマスクは希望の印この町の平和を守る正義のヒーローキャプテンジャスティス参上えっと少年何か困ったことはないかな正義のヒーローキャプテンジャスティスがすぐに解決してやるぞ俺うん俺友達を うん何でもない困ったことはないよんどうした遠慮いらんぞさあ行ってみろそれで俺に投票投票いやいやいや何でもないさあ何か言うまでここは動かんぞそうだこの町のことを教えてずいぶん楽しそうな雰囲気だけどいつもこうなの なんだそんなことか今この町はドリームフェスティバルの真っ最中だ町のあちこちでいろんな催し物が行われているぞ催し物どんなのそれは自分の目で確かめるんだそれがドリームフェスティバルの楽しみ方だ分かったありがとう少年の困ったことを解決したのはキャプテンジャスティスだからな忘れるなよ うん忘れないよキャプテンジャスティスどうしようこれじゃ店を開けられないよどうした俺に任せろ催し物か一緒に遊べば友達ができるかなโอครับน่าจะได้เล่นมินิเกมของ ยิงไอติม ชัวจะชอจะไม่ชัวได้ไงเคยเล่นแล้ว เออเนอะ ถ้าของเทล่า จะเป็นแข่งรถกันเก๋เหมือนตู้ปรษณีจะมีของนะนี่ะได้ เอ่อถ้า ผมว่ามัน น่า จะผ่าน เลย เดี๋ยว เดี๋ยวเราลงไปหาของ กัน ดีกว่า ก่อน เราจะเดี๋ยวมันคลิปจะสั้นไปอ่ะโอ้ยยังครับกับตักไปโหเร็วคาซิโยโอเคต้องเอาสายฟ้ามาด้วยนะดูจ้า ปั่นโอ้ลอยไปก่อนเลยมึนมึนมึนตีหลัง โดนระเบิดไป โอเค เอาเด้อเด้อยวงก่อนเดี๋ยวนะเรามีสกิลสายฟ้าไหม นี่ไง มันให้มา เค เปลี่ยนพอดีเลยสายฟ้าเฮ้ย ผิดอันสมเวทได้ไหมเวท ได้ น้ำแข็งคันสามโอเคไม่ใช่คันสามคันสองสิ ฟไปแล้วนี่ อันนี้มีไหม มีใหม่ไหม ไม่มี ไปเลย นะผมขอดู ability แบบ โอเคจัดน้ำอุ้ยหลายอันเลย เพียบ ได้คีย์เบดใหม่มาได้ว่าลืมเฮ้ย นี่ เมพ บะโบแบะโบบะโบบะตัวปลอมแน่นอน ครับ ไปก่อน เอ้าเอ้ยอย่างสายฟ้าตรงนี้ต้อง ใช้สายฟ้า นิดหนึ่งตีโคตรนานเลยโมลัตตาสายฟเพียบไป ปี้ยงปาบปาบปูเปมปาบตูมไปไม่ได้ตกรถ โอเคฮึบรู้ดัตุ่มฮึบเลยไม่มีแดดแล้วนี่ไมกาเพอร์ชันตรงนี้น่าจะโดดยากอยู่ถ้าไม่มีแดดถ้าเราเอาเทล่ามาเรามีนี่ ใช่หรือไม่นี่ตรงนี้น่าจะตกมีตกค่อนข้างสูงตึ๊ดดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีที่ดันด้วยเหรอทำไม่ได้ครับผมจริงถ้ามีแดดเมื่อไหร่ก็น่าจะสบาย หรือมันไม่มีแดดแดดกลางอากาศผมก็ไม่แน่ใจนะของเวนตัสแต่มีบินแน่นอนเอ้าสองรอบแล้วนะเขาขึ้นก่อนโอเคยังดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยากขนาดนี้ นะดูนะ ไม่ทันครับผม โอ้เดี๋ยวนะมันไม่มีแดดจริงเหรอหรือมันเปลี่ยนรองเท้าได้ไม่มีจริงเหรอ no อันนี้มันซ้ำกันใช่ไหมโอเค ไม่มีจริงอะมีแค่โดดสูง ขออีกรอบเลยนะ ไม่ได้ก็ไปเลยเสียเวลาครับผม แล้วค่อยกลับมาเก็บก็ได้ จะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนะอีเชิดเชิดถึง ไม่ถึงเออช่างมันเถอะ ไปละเดี๋ยวข้าเอาครับตอนมีไอเทมเดี๋ยวมาเก็บนอกรอบที่หลังเอาแบบ แบบไลฟ์เอาแล้วกันไม่งั้นผมว่ามันน่าจะเสียเวลาในการรับชม ไปเลยดีกว่า เสียเวลาจริงๆไม่น่าเก็บเลยที่ทำตกปะเนี่ยเกือบตกอ๋อโดดยากหรือเราจะไปเลย แล้วก็มาเก็บก็ได้นะ จริงน่าจะไปในเรื่องเลยก็ได้ครับ เสียเวลาเนี่ยโดดรอบนี้ไม่ได้ก็ไปแล้วฮะ เสียเวลาเหลือเกิน เอ้ชยเอ้ชมก็ได้ โอเค ไป เดี๋ยวผมไปเล่นสปีดเอาเลยโบ๊ะบะ บะโบ๊ะบะ เอาเจดทิมทำไมเฮ้ย เฮ้ยจุดดักว่ะแรง ไปยังโอ้ยไปยังขาเที่ยวลงผมว่าเนี่ยจะขึ้นยาก สโครนสโครนเท่เหลือเกินตอนนี้จะเอายากแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้ผมว่า ไปไปไปไม่จบจบออกไหนๆก็มาละเก็บได้ก็เก็บไป อ้าวเออเนี่ยมันไม่มีบินเนี่ย มันเก็บยากแค่กระโดดให้มันเด้งขึ้น ถ้ามันก็ลำบากแล้วโอ้ชิด โอ้ชิดชิดออกให้มันได้ยังยากเลยอ่ะมันไม่มีอ่ะเออเออเออเออเด้งจนได้ของอ่ะเอากันไันสิเด้งจนได้ของบอกเลย ไปครบแล้วมั้งเนี่ย น่าจะเอ้ยฝั่งหนึ่งเอ้ยไปดิ ไปดิ ไปดิ โอเคเปิดประตูแล้วน่าจะเปิดแล้วนะ โอ้โห โอ้โห โอ้โห แต่ผมว่าค่อยกับเมาเดี๋ยวมันมันบังคับยากผมว่าน่าจะเหลืออีกหลายปุ่มที่ยังไม่ได้เหยียบ ค่อยกับเมาเดี๋ยวตรงนั้นก็บินไปเก็บไม่ได้ โคตรไกลมีตัวนี้หรือเปล่าไปยังนี่ทำไม โบบะโบบะโบบะโบบะไอ้ยังมาวะมาวะมาวะมาวะมาวะมาวะดูดร่วมดูดร่วมพัดกระเด็นออกไปหมดเลย โอ้โหไม่โดนใครเลยตัวเดียวตัวเดียวพอ โบไม่ได้ปุ้มแผนที่ ไม่ใช่แผนที่ พูดอะไรวะเนี่ยกับดัก เออแผนที่แม่งแล้วเนี่ยโบเรียบร้อย อันนี้ค่าเคาน์เตอร์มั้งได้ค่าเคาน์เตอร์แทน บุจะเวลหน่อยจะเวลหน่อยเวลหน่อยเวลหน่อยเวลหน่อย ไปอย่างครับอือืมอืมหมดแล้วนะโบโบ ฟ้าไปไม่โดนอีกโอ้จะฮิวทำไมเนี่ย กดผิดดิโบเอ้าเลยข้างล่างมีของอันนึงข้างบนไม่มีกับดักโคตรแรงฮะมันโดนหลายลูกพร้อมกันเลย มามาเล่นมินิเกมด้วยฮะเสียเวลาจริงนึกว่าจะแบบจริงๆ มันเอาได้แหละแต่เสียเวลาในการโดดจิบเฉยนะเกมมาดูในเรื่องไม่ใช่มาเออเออเลยเหยさัきこのキャプテัジ少し待っててくれ親友のヒイ デューイルイの事件に対応中だそんな事件なんて大げさですそうだよ僕たちはアイスクリームがうまくできなくて困ってただけなんだ大したことないよだから何者かの営業妨害を受けているんだろうもうそんなんじゃないってばこの機械だよスクルージおじさんが置いていってくれたんだけど操作がとっても難しい こ初のアイスクリームを食べてもらおうと思ったのにいいのよそのお気持ちだけで嬉しいわでも要するにこいつでアイスクリーム作ればいいんだなやめてよートなんかにできないってばキャプテンジャスティスだ <laughs> この機械が壊れているんだ 俺が修理してやるおやめなさいなあ俺にもやらせてもらえないかなキャプテンジャスティスができなかったんだぞ少年にできるわけないだろうそんなのやってみなきゃわかんないだろうんあいつよりもマシかもねはいこれこの機械の操作方法だよมาถึงเวลาโชว์ฝีมือเองฮะพีทนี่ทำเจ๋งไปก ครับ เล่นเป็นแล้วครับ ผมเดี๋ยวค่อยมา เก็บ เก็บ แค่ ใน เรื่อง พอนะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ๊บตึ๊บตึ๊บแรกๆโคตรง่าย し最高 ร้อยอีซี่ครับเพลงในเรื่องโคตรอีซี่เฮ้ยได้เทเลมこんなに美味しいアイスクリームを食べたのは初めてありがとうあえっとあ俺ベンテスベンでいいよ ありがとうレントゥスすごいやべそっかあそこをこうすればよかったんだ作り方は分かったから次からもお客さんに自由に作ってもらうっていうのはどうほら言った通りだやっぱりこの機械が壊れてるんだこんな機械スクラップにしてやるおやめなさいビートくぅ 今日のところはここまでだうんโดนไキャプテンジャスティスのことをピートって言ってたけど暴れん坊でこの町の厄介者なんだキャプテンジャスティスと名乗ってるのはミリオンドリームアワード狙いじゃないかなミリオンドリームアワードってドリームフェスティバルの催しの一つでこの町一番の人気者を投票で決めているのです しあいつ投票とか言ってたのか一番になれば商品がもらえるんだよ商品といってもおまけみたいなものですみんなが誰かの人気者であることに気づいてほしいのそんな心を持ってほしいのです誰かの人気者 จบเรียบร้อย มาเที่ยวสวนสนุกเรียบร้อยแล้ว นี่ โอเคครับ แล้วก็เคลียร์โลกของดิสนีย์เอ่อทาวไปแล้วเรียบร้อยนะครับ โอเค งั้นก็พาร์ทนี้ก็จบแค่นี้สั้นๆนะฮะ โอเค ก็อย่าลืมไปฝาก กดไลค์ กดแชร์ ช่องแล้วก็เพจด้วยนะครับ แล้วก็ของพี่ป๊อปด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างแล้วนะฮะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ ไปแล้วนะครับบาย